พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน ด้วยนวัตกรรมอาหารหญ้าเนเปียเป็นหญ้าอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกกันมากครับ เนื่องจากปลูกได้ทั้งปีให้ผลผลิตสูง ที่สำคัญยังเหมาะจะนำมาผลิตเป็นหญ้าเนเปียหมัก ซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงโคที่นอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้ว ยังมีต้นทุนในการผลิตต่ำด้วยครับ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุน เวียงหนองล่องตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูน เป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุนด้วยนวัตกรรมอาหาร ซึ่งต้องการลดต้นทุนค่าอาหารโค จึงได้นำหญ้าเนเปียที่ปลูกในพื้นที่ มาผลิตเป็นหญ้าเนเปียหมัก โดยหมักหญ้าเนเปียด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์หมักอาหารสัตว์ชนิดผงของ สวทชภาคเหนือ แล้วนำหญ้าเนเปียหมักที่ได้ มาพัฒนาต่อยอดจนได้สูตรอาหารผสมครบส่วน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงโคโดยมีโปรตีนถึง 12%และมีต้น ทุนเพียง 3-4 บาท ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคขุน เวียงหนองล่องกำลังวางแผนผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารผสมครบส่วน สูตรผสมย่าเนเปียหมักสำหรับจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนงานวิจัย โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 025648000